สวัสดีนะคะแล้วพบกันอีกครั้งสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนวิธีการทำบานอฟฟี่คัพเค้กค่ะค่ะบานอฟฟี่คัพเค้กคืออะไรคะคุณพี่ ตัวบานอฟฟี่เนี่ยตรงๆตตัวเลยนะคะ มาจากคำว่าบานาน่าบวกทอฟฟี่ค่ะคะก็คือกล้วยหอมกับทอฟฟี่ซึ่งทอฟฟี่ก็คือหมายถึงซอสคาราเมลนี่นั่นเองนะคะค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ตัวบานอฟฟี่คัพเค้กเนี่ย พื้นฐานของมันก็คือตัวเค้กกล้วยหอมใช่ไหมแต่เค้กกล้วยหอมเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องตินตินเอาไปขายเนี่ย มันก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่บแบบบ้านๆกันเลยทีเดียวแต่เราจะมีวิธีต่อยอดยังไงที่จะทำให้ตัวเค้กกล้วยหอมเนี่ยมันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นงั้นเราคุณพี่ช่วยสอนได้ไหมคะได้เลยค่ะ ก็เลยการที่เรามามาต่อยอดให้มันเป็นบานอฟฟี่คัพเค้กนั่นเองยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะค่ะโอเค เริ่มต้นนะะเรา หั่นกล้วยหอมรอไว้ก่อน เพราะว่าเราจะเอาไปแต่งด้านหน้านี่ค่ะเดี๋ยวปอกปอกให้หน่อยได้ค่ะโอ้โหกล้วยนะครับแบบหนูถนัดค่ะหนูชอบค่ะหนูถนัดเลยค่ะนี่ค่ะอ่ะเราก็จะหั่นสไลด์อืมค่ะอ่ะส่วนต้นนี่ไม่เอา หั่นสไลด์บาง ๆ นะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ท็อปปิ้งเหรอคะ เอาไว้เสียบมันไว้ด้านหน้าค่ะไอ้ด้านบนค่ะโทษที ค่ะนี่ที่เป็นเส้นๆก็เอาออกอันนี้จำเป็นไหมคะต้องแบบกล้วยกล้วยหอม ก็ควรจะเป็นนะเพราะว่า อ๋อมันเป็นเค้กกล้วยหอม เออมันเป็นเค้กกล้วยหอมนะสิถามโง่หรือเราอาจจะตอนต่อไปเราอาจจะสอนเค้กกล้วยน้ำว้าดีไหมคะน่าจะได้นะคะค่ะ เอาเท่าจำนวนถ้วยเนาะอืมคับได้แล้วล่ะค่ะ แล้วเราก็ จะเก็บกล้วยหอมเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะตกแต่งตรงด้านบนก่อนนะคะ ค่ะ ค่ะ ทีนี้ส่วนประกอบของบานอฟฟี่คัพเค้กจะมีด้วยกันอยู่ 3 ส่วน ก็คือใน อันแรกก็คือตัว เค้กกล้วยหอมนั่นเอง ค่ะ แล้วตัวที่ 2 ก็คือตัวคาราเมลบัตเตอร์ครีมซึ่งเราได้มีสอนไว้แล้วในใตอนก่อนหน้านี้ และอย่างสุดท้ายก็คือตัว ซอสคาราเมลซึ่งเราก็ได้สอนแล้วเหมือนกันนี่ค่ะซอสคาราเมลใช่อันนี้เราก็เอามาใส่ในถุงบีบนะคะคะเพราะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะต้องเอามันมามาบีบราดด้านบนโอเคค่ะ ทีนี้เราก็จะมาบีบครีมด้านบนตินตินอยากลองทำด้วยไหมคะดีเลย่ะค่ะลองดูค่ะ เราก็จะบีบตามใจชอบเลยค่ะโอเคค่ะอ่ะ ตอนนี้เราลองมาลองบีบกันเลยดูไหมคะได้ค่ะค่ะ แล้วก็บีบตัว ็จะเทมาด้านบนนะคะ ชอบเยอะๆค่ะก็คือบีบไปเยอะอได้เลยแล้วแต่ความชอบ ให้ดูว่า เห็นไหมดูมุมไหนขอดูก่อน โอ้ใช้ได้นะน้องตีนใช้ได้สำหรับมือใหม่เลยค่ะทำได้ค่ะ เดี๋ยวนี้พี่บีบให้เสร็จก่อนเนาะค่ะในระหว่างนี้นะคะ ก็มามาชิมกันอีกรอบค่ะว่ารสชาติยังดีเหมือนเดิมไหมไม่ต้องพูดค่ะดูก็รู้ ว่า อร่อยค่ะคุณพี่ค่ะชิมรอบก็ได้ อันนี้อยู่แล้วค่ะโอเคเราก็ได้ในส่วนของตัวคาราเมล บัตเตอร์ครีมด้านบนแล้วนะคะคทีนี้เราก็จะมา โรย ด้วยซอสคาราเมลของเรา อันนี้ที่ที่ใส่ถุงบีไว้แล้ว เราต้องตัด ตัดปลาย เนาะ ตัดปลายมันก่อน แต่อย่าอย่าไม่ตัดเยอะ เพราะว่าตัวซอส เราจะได้เป็นเส้นเล็กๆนะเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนว่ามันได้ไหมค่ะ ตัดน้อยไป ไม่ออกเลยไม่ออกค่ะ เราก็จะมาะตัดปลายออกนิดนึงนะคะ ลองบีบดูสิโอเคก็จะเป็นเส้น เราก็จะมาบีบบีบบนด้านบนนี้นะคะน่ากินมากเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวพี่ให้ตินตินบีบของตินตินเนาะได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะก็ต้องแบบฝึกฝนกันนานนะคะกว่าที่จะมาเป็นแบบทำได้สวยงามแบบเนี้ยค่ะ อยู่กับประสบการณ์เนาะคุณพี่เนาะใช่ค่ะฝนเยอะๆอ่ะค่ะ ลองของตินตินดู อันนี้มันเปื้อนโอเคหนูต้องบีบตรงนี้ไว้นะคะ ไม่งั้นซอสมันไหลลงข้างบนค่ะ ไหลออกข้างบนโอเคค่ะ โอเค เราสะบัดมือเร็วๆเลยค่ะ ติน ใช่ใช่ประมาณนั้น ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทำทุกอย่างคือศิลปะไม่มีคำผิดใช่อ่ะเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็เอาตัวกล้วยที่เราตัดไปแล้วค่ะ มาตกแต่งไว้ด้านบนอลองเลยนะคะ ขออนุญาตใช้มือเปล่าเลยนะคะขออนุญาตค่ะ เสียบไปเลยค่ะอืมเหมือนสัดส่วนกล้วยกับของกับ กับตัวนี้มันจะไม่ะหลานกันเลยนะของหนูอะไม่เป็นไรค่ะ สินค่ะมแมะไว้อย่างนี้ พยายามกดลงไปให้ตัว เหลือกล้วย อ๋อ อย่างนั้นก็สวยนะ เห็นไหมคะ มันไม่มีเราถูลอกงปิดค่ะ แบนแบนๆไหมครับแบบอย่างนี้ไหม ตามสไตล์ของตินตินเลยสวยมากเลยค่ะแป๊บนึง โอเค และนี่แหละค่ะ ก็คือบานอฟฟี่คัพเค้กซึ่งเป็นเค้กที่ต่อยอดจากเค้กกล้วยหอมธรรมดาธรรมดาของเรานั่นเองค่ะ ค่ะ อันนี้นะคะก็จะต่อยอดจากเค้กกล้วยหอมธรรมดาธรรมดาบ้านๆ เลยนะคะ ใช่ ดูสิคะมาแต่งตัวแต่งเสื้อผ้าให้มัน สวยงามมากเลยค่ะขึ้นห้างได้สบายๆเลย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเลยนะคะ ค่ะ แล้วในตอนนี้ของหวานเมนูแรกของเราก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ แล้วในตอนต่อไปเรายังจะมีของหวานอีกหนึ่งชนิดจะมาสอนกันค่ะ นั่นก็คือ เดี๋ยวก่อนค่ะคุณพี่อค่ะไว้บอกเฉลยกันตอนหน้าดีกว่าค่ะ ว่าคุณพี่จะสอนอะไรเป็นดความลับนะคะ ถ้าอยากจะรู้นะคะ ก็ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย